สำหรับบทเรียนที่ 7 ตอนที่ 2 นี้ นักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ว่าสามารถที่จะรับเงินคืนภาษีเป็นเงินสดได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ตอบว่าได้ นักท่องเที่ยวสามารถรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งที่เป็นเงินสด และให้โอนเงินเข้าธนาคาร นักท่องเที่ยวตอบขอบคุณและพูดเสริมว่าถ้ารับเป็นเงินสด ก็จะนำเงินที่ได้ไปซื้อตุ๊กตาหมีให้หลานสาวได้ สำหรับนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งจะขอรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม saya mengajukan satu pertanyaan, Bu? Saya mendengarkan Anda, Bu. Bisakah saya mendapatkan pengembalian uang dalam bentuk tunai? Baik, Bu. Anda bisa mendapatkan uangnya secara tunai dan transfer melalui bank. Terima kasih. Dengan ini, saya akan membelikan mainan bisa diemong, boneka, buat keponakan perempuan saya. Untuk punya saya, saya memilih transfer melalui bank. Bisakah saya mendapatkan pengembalian uang dalam bentuk tunai? Lewa. ฉันสามารถรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดได้หรือไม่ คำว่าบิสกะแปลว่า สามารถ คำว่าม e n d a p a t k a n แปลว่า รับ คำว่า pengembalian แปลว่า คืน คำว่า uang แปลว่า เงิน คำว่า dalam แปลว่าในคำว่า บ e n ต u แปลว่า แบบ คำว่าตุไนแปลว่าโสด สำหรับประโยค Baik Bu, Anda bias mendapatkan uangnya secara tunai dan transfer melalui แปลว่า ได้ค่ะ คุณสามารถรับเป็นเงินสดหรือโอนทางธนาคารก็ได้ คำว่า Baik แปลว่าดีโอเค คำว่าอ้วงเนี่ยแปลว่าเงินที่ว่านั้น คำว่าสจาระแปลว่าโบสถ์ในที่นี้แปลว่า ทาง คำว่าดันแปลว่า แลกคำว่า transfer แปลว่า การโอน คำว่า melalui แปลว่า ทาง คำว่า bank แปลว่าธนาคาร สำหรับประโยคคำถาม Bisakah saya mendapatkan pengembalian uang dalam bentuk tunai แปลว่า ฉันสามารถรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดได้หรือไม่ คำว่า Bisakah แปลว่า สามารถ คำว่า mendapatkan แปลว่า รับ คำว่า pengembalian แปลว่า คืนคำว่าหวังแปลว่า เงินคำว่าดล l a แปลว่าในคำว่า b e n t ุ k แปลว่า แบบคำว่าตุไนแปลว่าสดสำหรับประโยค Baik Bu, Anda bias mendapatkan uangnya secara tunai dan transfer melalui แปลว่า ได้ค่ะ คุณสามารถรับเป็นเงินสดหรือโอนทางธนาคารก็ได้ คำว่าใบแปลว่า ดี โอเคคำว่าวงเนี่ยแปลว่าเงินที่ว่านั้น คำว่าสจาระแปลว่า โบ์ในที่นี้แปลว่า ทาง คำว่า ดันแปลว่า และคำว่า transfer แปลว่า การโอน คำว่า melalui แปลว่า ทางคำว่าบังแปลว่าธนาคารสำหรับประโยค Terima kasih. Dengan ini, saya akan bias membelikan mainan หรือ boneka buat keponakan perempuan saya. แปลว่า ขอบคุณค่ะ ด้วยเงินนี้ ฉันจะสามารถซื้อของเล่นให้หลานสาว คำว่า membelikan แปลว่า ซื้อ คำว่า mainan แปลว่า ของเล่น คำว่า buat แปลว่า สำหรับ คำว่า keponakan แปลว่า หลาน คำว่า perempuan แปลว่า เด็กผู้หญิง คำว่า keponakan perempuan แปลว่า หลานสาว สำหรับประโยค Untuk punya saya, saya memilih transfer melalui bank แปลว่าสำหรับผม ขอโอนเข้าบัญชีคำว่า Untuk punya saya แปลว่าสำหรับผมคำว่า memilih แปลว่า เลือกคำว่า transfer แปลว่า การโอนคำว่า melalui แปลว่า ทางคำว่า bank แปลว่า ธนาคาร